นาทีทอง ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า ในภาวะจิตสุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นและความตาย หากเป็นผู้มีปัญญา สามารถใช้ความทุกข์ ความบีบคั้นจิตใจที่หวั่นไหวในช่วงเวลาใกล้ตาย พิจารณาให้เห็นถึงความจริงว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งทำให้ปล่อยวางสังขารได้อย่างสิ้นเชิง หลุดพ้นจากความยึดมั่นในตัวตน เป็นสภาวะที่สามารถบรรลุธรรมได้ ช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นโอกาสทอง ในการดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอีกด้วย ดังที่ท่านเรียกว่า ตกกระไดพลอยโจรคือ ไหน ๆ ก็เมื่อร่างกายนี้ มันอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว จิตหรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วยก็แล้วกัน ให้ปัญญามันกระจ่างขึ้นมาในขณะนั้นว่า ไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่ เพื่อเอา เพื่อเป็น เพื่อหวัง อะไรอย่างใดต่อไปอีก